Shoot. Để các thuyền các quân lời đã và đi đã. Đồng bào xóa xóa cặp quân chân tâm cùng. เธอก็เยียเงียเหมือนคนไรรู้ตัวหรือไม่ว่าเธอน่ารักบางแดงยิ้มริ้มคงพัดของมิมรักยิ้มฟังใจยิ่งนักยิ่งคิดยิ่งหอมยิ่งมองยิ่งสวยเมื่อจ้าเดงอาบเป็นอยู่รักผมจับใจติด ចាច់ក៏ស្ទារណៈ วเนรักเพลงพิมลยงัดหองพิมรักิมฟังใจยิ่งนักยิยิงมองยิ่งมองยิงสวยบวยจ้าเล่นงามจะจริงรัก้มชักใจเต้น เก่าอ่ะพิศษใณ้การทีมงาน จากหัวหินนะครับท่านผอสามารถครับ ผู้รำดวนนะครับเชิญครับ ชุดพิเศษนี้ให้กับท่านผอสามารถแสดงผลงานเพลงกันละกันนะครับผลงานเพลงเก่าๆจากนาเอ็ดดี้ตระแต่กันละกันนะครับโยกย้ายเบาๆในช่วงนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ thủ đô ได้ชนปีแต่บางที chan, bada gonna ka la kan, kapa ka bhe, go down, ไหยาวเท่าไรจะให้มันไหวมันคงไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็ของปอมสงสัยข้างในคงเป็ของปอมที่แม่เรือหอมมองไปหลอคุณลูผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเสริมไฟฟองน้ำกันยุงผิดกับยายของันที่บานทุ่เอายายของันที่บานทุ่แก่หมดเสือเลยพุ่งยานเป็นถุ่งตา ร้องไห้เจ้าหองนหกจ้าชายปินปลอกตราหรือเจ้าไม่เทียมตนละถึงคนร่ำลือ หรือเป็นแม่สื่อจึง